หมาผมมาลองดูว่ามาจองเวหนึ่งนี่มันยังจะแตกดีหรือเปล่านะครับเมื่อนะมาได้เล่นเกมมาจองเวหนึ่งมาโคตรนานแบบนานโคตรเลยเมื่อนพราะปกติเล่นแต่มาจองเวสองหัวดูหมาถือแม่งก็รางวัลก้อนจากก้อนโตซูเปอร์ไป175บาทหรือว่า 7K ไม่ได้เล่นนานก็แตกดีหัวนี่ทำมาเล่นไปคือปกติผมเล่นแต่มาจองสองนะเพื่อนนะเพราะว่าแบบเล่นมาจองหนึ่งแล้วมันไม่แตกเลยเว้ยพอมาจองสองแม่งเข้ามาแล้วมาจองหนึ่งมันไม่แตกเลย วันนี้มาลองทัวร์ดูว่ามาจองหนึ่งจะแตกหรือเปล่านะครับเพื่อนนะ ลองดูลองดูปลายเบ็ดห้ากันต่อเลยไม่รอช้าไม่รีรอผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันเหมือนเดิมด้วยนะครับเพื่อนนะโอ้โหเริ่มไม่สวยแล้วเริ่มไม่สวยแล้ว ตอนแรกเหมือนจะมาดีอยู่ดิตอนแรกเหมือนจะมาดีอยู่ดิตอนนี้เริ่มไม่สวยแล้วดิ โอ้หม่ก็อะไรกันครับเนี่ยดีๆเพื่อน ดีๆเพื่อนอย่าแกงกันเพื่อนดีๆนะเพื่อนนะขอไหลๆแบบนั้นแหละสวยงามไปต่อเพื่อนไปต่อสวยเออไปดิวะมันต้องอย่างนี้ดิวะมันต้องอย่างนี้ดิวะไหลๆกันไปผมไหลๆกันไปอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหย่อนเพื่อนเอาให้เต็มที่ ฮึบฮึบโอ้โหทรงไม่ค่อยสวยว่ะทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมว่านะ ผมรู้สึกว่าทรงมันกินตุ่ๆอยู่ ตอนแรกเหมือนจะมาดี ขอเข้าฟรีสักรอบหนึ่งได้ไหม ขอเข้าฟรีสักรอบสองรอบได้เปล่าคุร300 ไม่รู้ว่าจะเฟี้ยวได้หรือเปล่านะครับนะ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 มว่ามันได้อยู่เว้ยผมว่ามันได้อยู่มันมาตูมนึงแบบรู้เรื่องอ่ะ มันมาตูมใหญ่อยู่เว้ยแต่ต้องอดทนนิดนึงนะต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับผมไหลไปค่อยไหลไปผมค่อยไหลไป ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนขนาดนั้นแต่ทรงทรงแปลกๆเริ่มมาอีกแล้ว กินตุ่ตุเริ่มมาอีกแล้วโหลเอาหน่อยพี่ชาย ไปออโต้ดูสักนิดนึงแล้วกันล้างคราบกันหน่อยสงสัยต้องล้างคราบกันหน่อยนะ มันไม่แตกให้ผมแล้วดิเลสิบมันจะไม่แตกหรือหรือวายช่องสองมันี้สวยงามดีหลายๆไปเพื่อนไปต่ออย่าเพิ่งหยุดคือถ้ามันไม่มีวายมันจะไม่ค่อยไหล เท่าไหร่นะไป จัดเบ็ดยี่แม่งเลยแล้วกันไม่ไหวละ ลองดูลองดูเมื่อลองดู เดี๋ยวยาวไปเลยผม 30นะแล้วยาวไปเลยเบ็ดทรงเบ็ดสิบอะไรไม่แตกก็เบ็ดยี่เดี๋ยววายมาการันตีการแต่แบบนี้บอกเลยว่า สวยงามจังหนับแน่นอนไปต่อยังไงยังไงยังไงโอ้โหคูณห้ากำลังมาแล้วมึงไม่ไหลต่อไหนวะเพื่อน เมื่อกี้เมื่อกี้กำลังมาดีแล้วนี่อ่ะยาวไปผมยาวไปแล้ววายช่องสองบางทีไม่ทำให้เราผิดหวังอย่างแน่นอนนะ ผมบอกเลยวายช่องสองไม่เคยทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะ จัดไป เมื่อนจัดไป เบ็ดยี่เอาหน่อยเว้ยเบ็ดยี่เอาหน่อยเว้ยเบ็ดยี่อย่าไปหย่องเว้ยเล่นขึ้นสเก็ตตรงสเก็ตเตอร์มันก็ไม่คิดจะเข้าให้ผมเลยนะ สเก็ตตรงสเก็ตเตอร์กูหายไปไหนหมดก็ไม่ รู้เช็ดโคกเลยแล้ววายมางี้สวยงามแน่นอนบอกแล้ววายมางี้สวยงามแน่นอนไปไงต่อไหลไปต่อเพื่อขอยนิดนึงมาไหลยากไหลเย็นเหลือเกินไหลยากไหลเย็นเหลือเกินเอ้ยอะไรวะเนี่ย นิดนึงก็ไม่ได้เลยหรอโหลมันคอมโบได้ไม่เกิน2-3รอบเองนะมันคอมโบไปนิดนึงแล้วมันก็หยุดนะแล้ววายช่องสองอย่างนี้ไปไงต่อหลายๆไหมหลายๆไหมไหลไปดีรออะไรอะไปไงต่อเพื่อนหลายๆหน่อย ดูดิมันคอมโบได้แบบประมาณ3 รอบอะเต็มที่ มันไม่ค่อยจะคอมโบต่อเท่าไหร่นะไม่รู้เป็นอะไร ไม่รู้ติดอะไร จัดเบ็ดหนักๆแม่งเลยแล้วกันเบ็ดสี่เลยเบ็ดเบ็ดสี่เลยแล้วกันไป ลองดูลองดูไปสิสปินเนี่ยคือถ้าไม่แตกก็คือหมดตูดแล้วนะถ้ามันไม่แตกอีกผมก็หมดตูดแล้วนะเอาหน่อยเว้ยเพื่อนเอาหน่อยเว้ยเพื่อนความหวังอยู่ที่นายแล้วนะความหวังอยู่ที่มึงแล้วนะเบสสี่ฮัลโหลวายช่องสองแบบนี้ไปไงไหลไปดิไหลไปไหมยังไงสวยหูดอกนี้บอกเลยว่าสวยงามแน่นอนแล้วผมจัดไปมันต้องอย่างนี้ดีว่าเพื่อนเออ นี่แหละที่รอคอยดอกนี้แหละที่รอคอยมาตลอดจัดไปผมซุปเปอร์ไว้2,688 บาทนะโหพอเลย พอเลย พอเลยขอพักมันเป็นเท่านี้เลยนะครับผมนะครับชาวนี้เริ่มก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับนะครับตามมาเล่นนะเพื่อนสามารถตามผมมาในเมนที่ปกบุตร้ได้เลยนะครับ ผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบายบายสวัสดีครับ